ครับ สวัสดีครับกับผมเมมรายครับกับเกมคิดว่าเปิดบายสเลฟครับกับพาร์ทที่12มั้งครับ พาร์ทสุดท้ายแล้วของในเรื่องของเทล่านะครับ ก็เมื่อวานไม่ได้ลงคลิปก็เพราะว่าเออฝนตกครับอัดคลิปเพราะฝนเสียงฝนเข้านะต้องขอโทษด้วยนะครับ ตามแผนที่เราวางไว้พาร์ทนิดหน่อยนะฮะไม่เป็นไรนะครับงั้นเริ่มกันเลยดีกว่าโอเค ก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวไปย้อนหลังนะครับ เค นี่มาตรงสุสานคีเบตนะครับ ก็น่าจะเป็นคีเบตเก็บยับผมไม่รู้ออกเสียงถูกไหมเป็นรูปมิกกี้ปะเนี่ย เป็นหลุมมิกกี้นะปึ้งคำคุ้นๆนะ ไม่รู้ถูกเปล่า แต่คุ้นมากเลย คิเบตเทพยาตแน่นอนนะสุสานคิเบตโอเคไม่ได้แคสแบบเป็นคลิปมานานนะครับ โอเคเริ่มมาก็ลุย หาของก่อนนะจ๊ะไม่น่ามีแล้วนะ มีแค่นี้แหละ เคโปเชื่อแผนที่แน่นอนครับกล่องเบลเลอร์ในนี้โบแน่นอนโอเคครับผมกับแคสทินดัมพาร์ทอย่างรัวๆนะครับจังหวะนี้ เพราะว่าในที่บอกครับผมขอเวลาไปวาดรูปเลยนะครับวันธรรมดาผมจะอัดเผื่อไว้และลงคลิปทุกวันนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัย จะตามได้ว่าประกาศว่าไม่ลงหรือเปล่าวันนี้หรืออะไรก็ตามเพจด้วยนะครับอย่าลืมโบไปสองดอกไปเจ็ดเจ็ดเจ็ดหรือเปล่าโอ้โหสุดยอดนะจังหวะนี้อืมฟัทเอร์เฟรมไม่ใช่ฟัทเอร์เฟรมฟัทเอร์หมกเปี้ยงครับโอ้โหเป็นขั้นสองดาร์กเป็นร่างความมืด มาแล้วยังมายังมาอยู่เด้งกระจายคาเซยู่ลมหมดลมหมดตีหลังจนจะต้องตีหลังนะครับ ถ้าจำไม่ผิด ไม่ได้เล่นนานอืมแต่มันแรงเหมือนกันนะตีหน้าไม่ได้ต้องตีตีด้านหลังนี่ไงเลยไม่เอาไม่เอาไม่เอาอุ้ยเชื่ยอไม่โดนอ ไป ยิงเวทได้อยู่นะ อย่า มาขวางโอ้ลำคาญจริง ไม่โดน ป้องเอาไม่โดน มันจะตายอยู่แล้วเนี่ยฮะเอาลมไปกินไปไม่โดนด้วยลมอยู่ข้างหน้าโอ้โหวุ่นวายจริงๆเลยลงมาจ้า โอเค อย่างที่บอกนะครับอย่าลืมไปกดไลค์เพจแฟนเพจด้วยครับจะได้ติดตามข่าวสารว่าผมจะแคสเกมอะไร หรือให้ยังไง เข้าใจไหมอะไรเนี่ยเน้นเน้นน้ำแข็ง ไม่โดนนะไม่โดน ไม่โดน ก็ตีสิครับ รอ อะไร ตัวนี้ แหละ น่ารำคาญดูดวันแมกเนตตายจ้าถือว่าขึ้นเลยสามสามแล้ว ใหม่แล้วตัวนี้โคตรน่ารำคาญผมบอกเลยว่ามันน่ารำคาญต้องลมนี่ตายซะอืมไม่เอาเออน่ารำคาญต้องวนมาตีด้านหลังมันรู้เปล่าเก๊กหรอมันตีหนึ่งทีมันก็หันหลังมาหนึ่งทีหนึ่งทีหนึ่งทีวนวนวน หนึ่งทีเป็นไงล่ะนะครับ เดี๋ยวผมจะเล่นพยายามเล่นไทม์ไทม์ไลน์นะ แล้วอาจจะถ้าด้จบภาคไหนภาคหนึ่งก็จะเดี๋ยวจะสรุปเป็นในเรื่อง ย่อๆ มาเป็น คลิปให้ดูนะฮะตัวนั้นเป็นเรื่องอนาคต เพราะ ว่าต้องเอาเวลา ไปวาดรูปด้วยแต่ จะ พยายามทำให้ดีที่สุด ครับ ผมจริงๆมันเป็นเกมรักผมเลยผมอยากแค่ได้มันจบ ผมอยากให้ทุกคนชอบเกมนี้มันสุดยอดมากเลยเนื้อเรื่อง โอ้โห บอกเลยว่าเล่นมา ตั้งนานเลยเนื้อเรื่องยังมั่วอยู่เลยครับแม่ง โอ้ได้ว่ะ เฮ้ยอย่าอย่าวนวนวนวนวนเงี้ยล่ะอืมเด้งอืมอืมเคาน์เตอร์จ้า ไปไดมอนดัสไดมอนดัสถ้าจบของเทล่าก็จะไปต่อด้วยของเวนตัส มันตัดสึมันตัดไปไปไม่โดนนะ ได้ข้อสรุปแล้วว่าวันศุกร์อาจจะเป็นเกมมัลติเพเยอร์นะครับ จากที่คุยกันในวันแถลงข่าว เกมมัลติเพเยอร์แน่ๆนะครับ แต่ว่าเป็นเกมอะไรนั้นก็แล้วแต่แต่ผมคิดว่าน่าจะไม่พ้นโอวอร์เพราะน่าจะเหมือนจะทอมทีม แต่ถ้าเป็นปันติเพอเยอะอื่น อาจจะแบ่งเวลาวัน ไม่วันเสาร์ก็อาทิตย์นะฮะน้ำแข็งยิงไม่โดนหรอกมันลอยอยู่ตีตีไง ก็ ไม่ไม่โดนตัวแม่งใหญ่ก็ดูดฟาดฟาดโดนก็บ้าแล้วเอาตายด้วย เฮ้ยคาเซคาเซเออ หมายแล้ว ไอ้รองเท้ายักษ์อืมอืมเจ็ดเจ็ดเจ็ดเจ็ดเจ็ดเจ็ดเป็นยาลาโอ้โห ของไหล เป็นกระสอบอไป น้ำแข็งโดนไหม ไม่โดน เหรอแมกเนตมาดิมันกาดไว้ มันบล็อกบล็อกเหรอตาย ซะอ๋อแล้วก็สอบที่นี้ก็จะเป็นไฟนอล 12นะครับ เล่นแน่นอนครับเป็นนัดองผมยังเล่นไม่จบจะเล่นให้มันจบก่อนแล้วก็เปลี่ยนเกมนะครับ อาจจะมีสลับกับฮอริซอนนะครับ ยังดองอยู่ประมาณนี้ฮอริซอนนั้นก็น่าจะครึ่งเกมไปละน่าจะจบ ไซกุดานี่ เล่นคิงดอมพาแต่ มา พูด เรื่อง เกมอื่น บ้าปิดแล้วยิง เวทไปสามสิบสี่เลยทีเดียวแข่งยิง ตูดเดมอนดัตมึงโอ้เคาน์เตอร์ ไปฮึบ มีของไหม ของเดี๋ยวค่อยเก็บทีหลังก็ได้ครับ เดี๋ยวผมกลับไปเก็บอีกที ไม่เป็นไรครับ ตายก็ช่างมัน อือมัวทำอะไรก็ไม่รู้ตายเฉยอืออืออืออือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมัน ล็อกเป้ายากตัวมัน ช่างใหญ่เหลือเกิน โอ้ตีไปโดนไปยังโคอิเตะอือดูดไปโบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยวล็อกเบเกอร์ล็อกเบเกอร์ล็อกเบเกอร์ล็อกเบเกอร์มันล็อกไปเอาลงไปแดกอื เมื่อกี้ผมพลายพลาดอะไร ก็ไม่รู้ ตายเฉยช่างมันครับโบ้าอืม เดมันแบบโบเนี่ยตัวเนี้ยเรียบร้อยอะเมื่อกี้กดชาร์จกดล็อกชุดล็อกแล้วมันก็ไม่ติดสักตัวผมก็งงอะไรวะ ทั้งที่เฮ้ยคุณจะติดนะ ใช่ไหมคุยใครวะช่างมันเถอะเอาเป็นว่ามันพลาดไปแล้วอะมันผมยังไม่มีโดดสูงอะช่างมันเถอะ เดี๋ยวค่อยมาเก็บกันนะเรารีบไปกันดีกว่าเสียเวลา โอเคซึ่งข้างหน้าก็จะเจอบอสคุงแล้ว โอเคเทปก่อนนะครับ ขอช่องนี้ครับ เพราะว่าผมจริงๆผมเคยเล่นจบเรียบร้อยแล้ว แต่ว่า คลิป คลิปหาย จะไม่ได้อัพด้วยเสียใจ โอเค ต่อไปจะเจอบอสแล้ว แล้วก็มาเซตสกิลหน่อยฮะเ้เซตสกิลเซตผมกะจะเอาฮิวไปอย่างเดียวเลย มันต้องใช้ฮิลอย่างเดียวอะต้องแบบใช้ค่อนข้างใช้ฮิลอย่างรุนแรง ซื้อฮิลไปใช้ด้วยดีไหมได้สิ เดี๋ยวนะ อยู่ไหนวะเนี่ย อ่า เอานี้ สามัน โอเค ไม่รู้จะตายไหม แต่ก็ต้องดูเสียงดู เอาผิดอันผมว่าผมค่อนข้างจะต้องการฮิวอย่างรุนแรงไปเลยเชื่อ สามคนก็マスターが撃たれたそうよああ知っている がゼアノートに手を貸してしまったんだマスターがベンを消そうとしただから俺はベンを守るために戦ったしかしそれは全てゼアノートの策略だったんだ俺の中の闇を目覚めさせるために俺を心配しお前に負わせたマスターは やはり間違っていなかったこの後始末は自分でつける憎しみや怒りは闇を生むあなたが闇に落ちて戦うようなことになればそれはまたゼアノートの策略のうちそれでは マスターの思いに応えられないわテラ Oh, wait a ゼアノートは俺とバニタスを戦わせてキーブレードを生み出そうとしたマスターはキーブレードは存在してはならぬものと言って としたんだキーブレードキーブレードが何なのかはわからないでも俺の心が怖がってるキーブレードが生まれること大丈夫だ俺たちがベンの心を怖がらせたりしない俺バニタスと戦うことになるかもしれないもしそうなってしまったら だから俺たちはつながりの絆で結ばれた友だ俺がそんなことはさせない <laughs> 友達だから頼みたいんだ俺を消してくれ かつては主人の心と一つにあって力を宿していた鍵の残骸を <clears throat> それノーこの地で繰り広げられた光と闇のキーブレードの戦いキーブレード戦争の後だ多くのキーブレード使いがこの地で消えたただ一つの鍵を求めて 今こそ私は手に入れるキーブレードต่างล่างเป็นชิ้นคีเบดชิเบดอยู่กับอันนี้นะเวนมะอันนี้เป็นฉากเหมือนตอนภาคสองแอนซิเคต มูปี้แต่ว่าเรนเดอร์เป็นแบบว่าอินเกม วยล้วเดนบอสปุ๊บ อ่า มันเคยดู ก็เคยดูสิ โอ้ แตกกระจายชุดเกาะแตกคีเบตไม่แตกนะใช่แข่งเลยทีเดียว อะไรฮะ เรียก Kingdom h e a r t ออกมา าผมจำไม่ผิด มันจะเป็นการเรียกคิงดอมฮาร์ดครั้งแรกมั้งหรือเปล่าวะ แต่ถ้าผิดก็ผิดอะจำไม่ได้ เฮ้ย นั่นใครอะคุณคุณนะมิกกี้เปล่าอ ีเอ็นเกม นี่โคตรกระตูนเลยเบ่ง พลังไซย่าวะเป็น ชาวไซย่าชาลาเฮชาลา จอด เท่ๆ นะ していた光と闇の壁を越えて私のもとへ待ちわびたぞ寺俺には友がいる答えを出あノうとあいつの心に何をした心の闇を抜き出してやっただけだだが ベントゥスの心は耐えられなかったようだがなゼアノートโดนแน่มาเลยสองลุมหนึ่งก็บกลัวเพราะว่าสยบกันเลย ตึบตึบตึบตึบตึบตึบตึบอ้าว เรียบร้อยครับ มันแบบบังคับให้ชนะเหรอส่วนใหญ่เพราะว่าเดี๋ยวมันเนี่ย ให้วันนี้ทัดไปหาอาคอกับไอเนี้ยชื่อเลยนะ เวนเพื่อจะไปดึง ดาบออกมาเพราะว่าต้องรวมร่างรวมกันมังสองคนนั้น

มา แบ่งความมืดออกมาละตัวตัวอิซี่นะหรือเปล่าโอ้ย ชิตไม่เคยจะโดนอยู่ก่อนเลย โอ้เด้อยเดี๋ยวเคาน์เตอร์โคตรไกลเลย เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างนี้ก็ได้เหรอ อย่างนี้ก็ได้ ได้เหรอ ได้ใช่ไหมได้อยู่ใช่ไหมได้อยู่ใช่ไหมได้อยู่ใช่ไหมมามามาโอ้วาริดาอืมกับโดนดินมาตีหลัง หลังสะบัดตีตีตีตียับแม่งหนีไปก็ไม่หมายละไอ้ดำ คีเบ็ดมุนๆเลยไม่สน โอ้โหแม่งอืมออืมมตะนิดนึง ช่วงนี้ฮิวจ้าอืมา มา มา มายังไงต่อ เตะอะนอตโอโอวาลิดาเพิ่มแม็กเลือกนิดหน่อย เง็ไงล่ะเจอของจริงใช่ไหมชิบหายแล้วดูนั่นสิแสงอะไรนั่นน่ะมั่วอ้าวชิ次は我々の番だ เอ็กเบดมาเรียบร้อยอะชิเบดเออเดี๋ยวนี้แม่งดึงหัวใจมาอีกเออคนบ้าเลยดึงหัวใจออกมาได้ชิบหายแล้วทำอะไรเนี่ยキ お前のが我が器となるのだ What the fuck คือง่ายๆมันเอาหัวใจมาสิงร่างเทล่าไว้ครับเรียบร้อยไอเลวแก่แล้วไง อยากได้ร่างหนุ่มๆไง เออ ก็ต้องแบบนะนิดนึงขอร่างหนุ่มๆได้ไหมได้ไหมดีเทล่าแบบเขาเรียกว่าอะไรนะ แปลงร่างพอดีชุดเกาะมาพอดีนะนี่ไงเทล่าร่างร่างแซนอสหัวขาวเลยงอกมาเลย心も同じだ心に芽生えた小さな闇がや่て心の全てองみ込む それが心のあるべき姿あらゆる心は闇に帰るべきなのだよคียเป็นคียเบ็ดไอ้นี่ด้วยนะ ของไอ้มาสเตอร์ชิบโดนกำแพงกั้นนั่นนี่ไม่ให้ออกไปเว้ยฮ่าฮ่าเป็นไงล่ะ ถึงร่างจะอยู่กับเจ้า แต่จิตใจฉันยังอยู่ในชุดเกาดฉุนแกเป็นแค่ชุดกาอย่ามาแย้มมัง มั่ว แปลบททัน มา แกมันแค่ล่างจะมาสู้จิตใจฉันได้ไง มา โดนแน่คราวนี้ครับ โอ้โห จิตใจ อยู่ในชุดเกาะนี่แหละ แกมันแค่ล่างเซอานอตเอาชิบหายแล้วอืมกาดีนานี้โอ้โหแม่งนานี้ไป รอเราเรารอยินเคาน์เตอร์อย่างเดียว เดี๋ยวเดี๋ยวชิบหายแล้ว ชิบหายแล้ว ยิวยัดยิวยัดมามามามาเคาเตอร์ที่ผ่านแล้วโอ้ไปกันปไปิงปิงปิงเข้าไปหนานี้ปะล่ะหน้านี้ ต่างคนต่างการโอ้ชิบหายเลยกูเขาก็โต้โอ้ขนาดนี้นะยิงข้ามหมเลยจะผ่ายตายเนี่ยนิวนิวกาทันยิวก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวแต่โดนอีกแล้วทูเดโอ้ยทำไมมันแลดู ทุลักทุเล วาร์ปมาแล้วไงวะหลบได้ เอาดิ เอาดิ เอาหิววะหิวมาหิวกลับไม่โกง เอาดีเอาดีผมอะผมอะอะไร ฮิวละโแล้วเฮียตาคนตักมา มา มีเหมือนกัน มาดิ มาดิการกดผิดไม่ฮิวแล้วฮิวอีกแล้ว เหรอโอ้มันมันมันเทโอแล้ววะไปแล้ว เมเทโอต้องใช้ ชุดล็อกหนีมั้ยนะ เพื่อความชัวร์ถ้าไม่ใช้นี่ น่าจะโดนหนักพอสมควรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรอะไรอะไรอะไรตีตีตีตีตียัดตียัดมีก่อนไม่ก่อยเอ้ยเดี๋ยวโหท่านี่ทำไงวะเนี่ย โอ้ชิดโอ้ยิวก่อนโอ้ชิด โอ้เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว โดนเสียบแน่เอง เปียง เป็นไงล่ะได้แค่ล่างไปอย่ามาแยม ขอร้องบันทึกแซนอสฆ่าได้ได้บันทึกแซนอสงั้น เฮ้ย ทำไมฉากมันดูแบบ ถึกเจอมันแตกๆวะเมื่อกี้ไม่ได้เรนเดอร์ใหม่เหรอเรียบร้อยครับฉันขอนั่งตรงนี้เลยนะท่านั่งนี่เหมือนตอน คินอมฮาร์ดภาคสองตัวตอนสู้กับเอ่อเทล่าชุดก่อนเลย นั่งกินเลย นี่เราสปอยยังไม่เนี่ยยังเล่นไม่ถึงภาคหนึ่งยังไม่ได้เล่นเลยเเพิ่งสปอยแล้วเดี๋ยวจำคำผมไว้ว่าเดี๋ยวภาค ภาคสองจะเจอมันแน่ๆเออระเบิด มัยก่อน นี่กราฟิกสุดยอดมากฮนะใน PSP โอเค เรียบร้อยฮะ ครับก็เรียบร้อยในเรื่องของเทล่านะครับจบเรียบร้อยแล้วครับก็ถ้าดูย้อนหลังก็ฝาก subscribe ด้วถ้าชอบนะฮะก็อย่าลืมไปดูเพจพี่ป๊อปนะครับตาม description ด้านล่างเลยนะครับ แล้วก็เพจผมด้วยทุกอย่างเลยตามนั้นจะแปลย้อนหลังให้ได้นะครับ แล้วจะทำเกมนี้ไปเรื่อยๆนะครับยังไงก็ฝากเกมนี้ไว้จริง ๆ แล้วก็ จบในเรื่องของเทล่าครับ เดี๋ยว ต่อด้วยในเรื่องของเวนตัสซอเลย นะ ฮะ โอเคขอเซฟก่อน ว่ามีอะไรอีกไหม ไม่ น่า มีละ เฮ้ย กด ผิด no โอเค ก็น่าจะหมดแล้ว นะ โอเค ครับสำหรับ พาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ เจอกันใหม่พาร์ทหน้าวันพรุ่งนี้ ไปนะครับ บาย